สองแถวติดค่ะ 60 บาท โคตรเอาร้อยยี่สิบบาท โอเค สวย 10 บาทค่ะสำหรับออโต้เดี๋ยวนูนะขอไปใส่อ่อไม่ร้อยหาสิบก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวนูนะเสียไว้หาอ่อฟิสปินกับฟันจิงโตสวย 20 บาทสำหรับเวลาใบโมงนี่ มีคนแนะนำหนูนะเขามาตั้งแต่สองสามมือที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าหนูนะเพิ่งได้มาเล่นอีหลี 210 บาทค่ะกะเพิ่งมีโอกาสได้เล่นเนาะส่วนมากหนูนะไม่ค่อยเล่นเวลานี่บันไดอะ แต่ว่าเวลาแตกดีของหนูนะอีกเที่ยอีกอีกเอ่อรอบนึงเออกะคือบ่ายสองเนาะค่ะ อืมบ่ายสองก็เป็นเวลาแตกดีของหนูนะเท่ากันแต่ว่าหนูนะก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นแล้วช่วงบ่ายสอง ส่วนมากจะเล่นตอนสักสี่ทุ่มหาทุ่ม ว่าสันกะรอบดึกก็เป็นตีหนึ่งตีสอง หากรอบเจ้ากะหกโมงเก้าโมงสิบเอ็ดโมงประมาณนี้เนาะค่ะ กะเลือกเวลาเล่น ดีๆเนาะเอาเวลาที่สะดวกก็แล้วกันแต่กะอาจจะมีอัปเดตก็ได้ เออ มันมีช่วงนึงอะหนูน้าเล่นบ่เขาเลยเดี๋ยวยังได้กับบ่เขาโอ้โหแม่งร้อยห้าสิบโอเคค่ะหกร้อยแล้วขออนุญาตปรับใหม่ก่อนเนาะค่ะ เป็นหกสิบบาทเนาะโอ้โหสามร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยมาว่ะสามร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะ โอเค เก้าร้อย กับซิมีคางแน่ อย่างแน่เนาะ กะปกติของโลมาล่ะโอเคยี่สิบบาท แจกันสวย อีกเที่ยนึง โอ้โหโลมาโอเคค่ะ คอมโบซี่เขาได้ฟรีสปินซี่ข้างเนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวหนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตแล้วกะสล็อตเซียนพ่อมแล้วกะยังมีช่องของแอดมินคนอื่น ๆ อีกเนาะ กะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ให้หนูน้ำแน่เนาะเดี๋ยวเขามีกิจกรรมมาแจกอะกดเขากุ้มเทเลแกรมมาได้เลยสำหรับผู้ใดที่เอ่อบอกว่า เล่นบอกเคยได้เลย คือคือถอนดีแท้อย่างเสียกดเขากุ้มเทเลแกรมมาเนาะค่ะ สีได้หูว่าคนที่มันถอนเบิดมือ มันมีหรือเออ กะมีแบบเทคนิคดีๆ กะแบ่งปันกันในกุ้มเนาะค่ะ เขามาเบิ้งได้เลย กะแนะนำเนาะค่ะ เล่นเบิดมือกะถอนเบิดมือ ย่างเงืดเลย สวย40บาท โอเคมา 80 หากบ่มีทุนกะกะเขามาได้ เออเขากะแจกเครดิตฟรีเนาะขึ้นขึ้นลงลงเนาะค่ะบ่ทานได้ไปใส่ไกล สวยแจกัน คอมโบมา โอ้โหโลโลมาค่ะ คอมโบสาม โอ้โห ขาด ขาดดับฝันอันเดียวล็อกแรก 440 ตอนนี้ ขั้นสามแล้ว ไปค่ะ สวย โอ้โหลอยหกสิบมาแจกันดันละมาอีก โอ้โหอังุ่นแถวหนึ่งมาแล้วค่ะ โอ้โหเสียดายโลเฮ้ยฮาโลตกตรงแจกันนะ หนูนะจะได้อ๋อฟิสปินสซีข้างแล้วก็ได้โลอีกแถวหนึ่งไปค่ะลอยหาซิปเดี๋ยวขอใส่ออโต้สิบข้างด้วยค่ะ ขออนุญาตหาฟิสปินกับฟันสิงโตด้วยออโต้สิบข้างเออ ีีขาบอกอะตองมาลุ่นอีกเทียนึงเนาะค่ะบอแมนว่าไม่สีขาลอยเปอร์เซ็นต์แค่ว่า เวลาที่เขาเล่นเรากดออโต้อย่างแบเนี้ยโอกาสเขาอะมันมีหลายเนาะค่ะ แต่กับบอแมนกดทุกเทียเด้ถ้าสังเกตหนูนะจะบอกดออโต้ลากยาวๆเนาะสำหรับเกมโลมะมันเปลือง เออ มันเปลืองอีหลีนะ เบิดไว้น้ำโอเคอังุนเออ สวยงามลอยนึง โอ้โหขาดแจกันขาดแจกันลอกสอง โอเคมา อีกลอยนึง ร้อยห้าสิบค่ะแจกันสวยงามอีกเที่ยนึงเสียดายมงกุฎไลท์นี่มันบ่ได้เนาะโอ้โหหนึ่งพันบาทมาว่ะ สวยงามองุ่นค่ะหนึ่งพันห้าสิบบาท โอเคอีกร้อยหนึ่งแจกัน ขอโลดิ โอ้โหบอมา โอเคค่ะบวกมาอีก 200 บาท เป็นสองพันสามอ่ะ กดต่อค่ะ โอเคสามร้อยโอ้โหบายโมงนี่เขาดีอยู่นะ แต่ว่า มันไปเสียเวลาตรงไม่หกสิบเนาะไม่หกสิบนี่ไม่ค่อยจ่ายเป็นไหนอะไม่หกสิบนี่ใส่เวลาโดน ปกติมันแป๊บเดียวมันก็ขึ้นแล้ว อ่าหมุนบอเซาอีก โอ้โห หมุนบอเซาโอ้ขาดอาหุ่นล็อกเดียว เออ มา ขอดาบขวานบอไม้อีก สวยโอ้โหนี่อย่างวะเออมาสามร้อยโอ้โหไล่นี่บ่ได้ไล่นี่บ่ได้ เฮ้ยโอ้โห เออมา ขอมงกุฎได้ไหมอยากได้มงกุฎจักแถวหนึ่งว่ะ หนูน้าไม่ค่อยได้มงกุฎเลยหนูน้าเคยได้มงกุฎแถวหนึ่งตั้งแต่ลงมานี่กับประมาณ รอบหนึ่งโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบโลแท้ๆเมื่อกี้โลแท้ๆเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยสองพันสามค่ะขึ้นมาขึ้นละ เออ แจกันได้อีกค่ะ รอบนี้ แจกันมา ขอดาบฝันบอไม้อีกเฮ้ยมันมันว่าท่านได้ไปใส่เลยเนี่ยมันวนๆ อยู่นี่สองพันเนี่ยโลมะโอ้โหแบบสิหนึ่งแถวมาค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบได้แจกัน แจกันไม้อีกขอโลล็อก3สวยงามโลล็อก3 มาคอมโบซีเรียบร้อยแล้วค่ะคอมโบซีเรียบร้อยแล้วเก้าร้อยบาท เออ โอ้โห กว่าที่เข่าฟรีสปินได้ สวยหนึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะ โอ้โห ำหรับผู้ใดที่เล่นตามเนาะค่ะ เราจมว่าพวกเขาจังซันจังซี่ หนูนักะขอบอกไปก่อนเลยเนาะค่ะว่า ค่าสิเลนตามกะต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำเพราะว่าหนูนะกับบอมแมนว่าสิเลนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะกับมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับผู้ใดที่มาจมที่หลังเนี่ยอย่าให้เห็นนะอย่านะโอเค สวยโอ้โหสามพันหนึ่งร้อยบาท เฮ้ยเหี้ยงวะเมกาวิ่งเข่าสามพันหนึ่งร้อยบาท เห็นแวบๆเมื่อกี้เป็นมงกุฎแล้วก็เป็นไว้เนาะค่ะห้าพันหกร้อยไปค่ะ โอ้โห ออโต้ไปสิบเทียสุดท้าย สวยมาเนี้ยฟันสิงโตอยากฟันสิงโตวะไม่ได้ฟันจะเทียสิงโตเนี่ยมันเป็นยังไงเออเออมา โอ้โหแจกันองุ่นมาแล้วค่ะเฮ้ยโลมาสวย คอมโบ 3 คอมโบซี่ต้องเข่าอังุ่นมาสวยงามค่ะโอ้โหหกร้อยบาทเชียโคตรเอาโคตรเอาคอมโบซีสะสมไปที่หนึ่งพันบาทเนาะค่ะ โอเค สวยหาสิบบาท ขอจักแถวสองแถวได้มาจักสองแถวสบายใจเลยเนี่ย เออหาสิบบาท โอ้โหได้มาร้อยหาสิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยหาสิบบาทค่ะ ออโต้ท่านในเบิดเลย โอเคห้าสิบบาทออโต้อีกสามสองเทียหนึ่งเทียข้างสุดท้ายไหมข้างสุดท้ายขอแถวหนึ่งโอ้โหเอี่ยงวะสี่ร้อยค่ะ โอ้โหบ่โอเคเลย ว่าสิเซาแล้วนะ โอ้โห เบิงโล่บ่เขาเออยังไงอยู่มาโล่บ่เขา กดต่อค่ะ ตำเก่าอยู่เลย ว่าไี้ไปใส่เลยได้เนี่ย อ้าว โอ้โห แม่งเอ้ย จะได้ จะได้มงกุฎถ้ามงกุฎล็อกที่ซีมันขึ้นไปยูอันที่สองนะ แถวหนึ่งหาพันแท้ๆโอเคป่ะสองร้อยห้าสิบโอ้โห ย่างเกลือเพราะขึ้นไม่หกสิบร้อยห้าสิบนี่ ขึ้นซ่าแล้วค่ะไม่ค่อยไปใส่เลย วนๆ อยู่หวงเก่าอ่ะ เห็นยากว่ะ แรกอะถือว่าโอเคอยู่สำหรับไม่แบบไม่ตำตำเออลอยหาซิมาโอ้โห มาแต่แบบสี่อะหลายรอบแล้ว สวยแต่ว่าซีช่องว่ะอ่าเมืองเมืองมันตก โลล็อกสามเมืองว่ะนี่อย่างวะสวย เออ สงสัยหนูนะที่ว่าถือกับเวลาบ่ายโมงอีหลีวะต้องกลับไปเล่นช่วง จักซี่ทุ่มหาทุ่มตีสองแล้วกะหกโมงเก้าโมงประมาณนี้เข่าดีเนาะค่ะ เข่าดีตอนไม่หนัก ดีกว่าเข่าดีตอนไม่ไม่ตำตำหรอกโอ้โหแม่งเอ้ยเบื้องว่ะเบื้องแต่ละลายอ่ะเริ่มดูดแล้วค่ะ อาการนี้คือเริ่มดูดแล้วสี่พันแปดวะโอ้โห เออมา วยคนที่แนะนำมาร์คเขาอาจจะเล่นไม่ตั้มเนาะค่ะ ตอนที่ว่าเล่นเรา มันเข่าดีๆอ่ะไม่ตั้มช่วง ช่วงบ่ายโมงนี่คือเข่าดีอยู่นะฟีสปินซีห่างค่ะ แต่พอบัดพอขึ้นมาไม่หกสิบร้อยหาสิบมานี่ไม่ตัำมเอ้ยบอแมนไม่ตัำมเพราะขึ้นมาไม่หกสิบร้อยหาสิบนี่บ่ค่อยเข่าปันไดเนาะเข่าอยู่ละแต่ว่ามันเข่ากินคืนเข่ากินคืนก็คือมันวนยุ่งเสีย โอ้โหร้อยห้าสิบเอี่ยงวะแปดร้อยห้าสิบค่ะ ตอนนี้ โอ้โหบอเขาได้มาแปดร้อยห้าสิบบาทแล้วค่ะ ไปเดี๋ยวกดต่อ โอเคสามร้อยโอเค ขอจะหกพันไป สวยร้อยหนึ่งเออ มาอีกแชร์กัน โอเคค่ะ โอเคโลมาได้แค่ซี่ช่อง แม่งเอ้ย หกร้อยห้าสิบบาทหกพันพอดีเอออะเดี๋ยวนู้นนะขอเซาซ้ำนี่กันแล้วกันเนาะค่ะเอาทุนมาสามร้อยหกสิบเก้าบาทได้มาหกพันห้าสิบเก้าบาทกะถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าช่วงไม่หกสิบร้อยห้าสิบนี่บ่ค่อยบ่ค่อยไหลเป็นไหนเนาะกะสีวนอยู่หม่องเกาเออกะแนะนำว่าหากสมมติว่าเหรียญช่วงบ่ายโมงนี่จะเป็นไม่ต่ำๆดีกว่าเนาะค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวนูนะกะ